ทฤษฎีการพัฒนาบทสื่อเสียง ผู้เรียนควรใช้หลักไวกอสกี้ ไวกอสกี้ได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีพัฒนาการชาวปัญญา โดยเน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพมนุษย์ มีหลายวิธีที่เขาทำ แต่หนึ่งในนั้น ครูอุ๋มสรุปมาง่ายๆว่า เป็นคำถามกระตุ้นความคิด การชี้แนะ หากในบทมีหลักดังกล่าว ดังตัวอย่างบทนี้ านสำหรับเด็กเรื่อง เบสซี่อังกี้ ปลาน้อยหลงฝูงลำธารใสสะอาดที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา มองเห็นสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอาศัยอยู่ ที่ริมตลิ่งมีครอบครัวปลาสอด ที่แม่ปลากำลังพาลูกๆของเธอออกว่ายน้ำหาอาหาร เธอนับลูกปลาตัวน้อยของเธอว่ามากันครบหรือยังน้องๆช่วยแม่ปลานับสิคะว่าลูกปลามีกี่ตัวเอ่ยเอ๊ะทำไมมีลูกปลารูปร่างประหลาดตัวนี้เกินมาหนึ่งตัวล่ะ แม่ปลาสงสัย ปลาเวฟดี้ตัวไหนนะ้าจึงขับไล่ออกจากฝูงลูกๆของตน ปลาเวฟลี่ทนความกดดันไม่ไหว จึงว่ายหนีออกมาจากฝูงปลาสอด มันว่ายน้ำไปเรื่อยๆอย่างมีความหวัง แม้หนทางข้างหน้าจะมองไม่เห็นจุดหมายก็ตาม ปลาน้อยว่ายไปหวังจะได้พบครอบครัวของมัน จนกระทั่งมาเจอครอบครัวปลาหางนกยูง เจ้าเป็นใครกัน ทำไมถึงมาตัวเดียวแบบนี้ พ่อปลาหางนกยูงถาม ผมหลงฝูงมาครับ ปลาเบตี้ตอบ งั้นเจ้าว่ายตามครอบครัวของเราไปหาอาหารก่อนแล้วกัน เบเบลี่ดีใจมากที่จะได้มีครอบครัวแล้ว พ่อปลาพาเบเบลี่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วย แต่ไม่มีใครยอมรับเบฟลี่ได้เลย เพราะมีรูปร่างที่ประหลาดกว่าตัวอื่น จึงถูกลูกปลาหางนกยูงขับไล่ออกมา ด้วยความเสียใจที่ไม่มีใครยอมรับเบฟลี่ได้สักที มันว่ายไปในลำธารที่กว้างใหญ่แห่งนี้อย่างไม่ย่อท้อ ผ่านดอกไม้สีสันสวยงาม น้องๆ เห็นดอกไม้สีอะไรบ้างคะ ผ่านฝูงหอยขมและปูเสฉวน ในขณะนั้นเองก็มีตะข่ายขนาดใหญ่มากมายมาคุมตัวมัน และฝูงปลารอบๆเอาไว้ นี่มันคืออะไรทำไมมันอึดอัดหายใจไม่ออกแบบนี้เบบี่ร้องด้วยความตกใจเมื่อตะข่ายถูกยกขึ้นออกจากน้ำที่นี่ ที่ไหน จะเห็นว่าการมีคำถามกระตุ้นให้คิด จะเป็นจุดดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นเหมือนตัวขั้นอารมณ์การเรียนรู้นานๆผ่านบทด้วย เราไม่อาจรู้ได้ว่าผู้รับสื่อของเราหลุดความสนใจไปตอนไหนคำถามกระตุ้นความคิดนี่แหละ ที่จะเป็นเหมือนมือคอยสกิดแล้วบอกว่าฟังนะ เป็นระยะระยะ